thank you ครับสำหรับแม่ไม้มวยไทยที่5นะครับแม่ไม้ที่ให้ชื่อว่า ยอขอพุสุเมนนะครับเป็นการแก้เมื่อคู่ต่อสู้ชกหมัดตรง แล้วทำการแก้โดยการย่อตัวแล้วต่อยไปยังบริเวณใบหน้าคู่ต่อสู้ คเมนนะครับครับสำหรับแม่ไม้ที่ 6 ตาเห็นข้ามฟักนะครับเป็นการแก้การต่อยหมัดของผู้ต่อสู้โดยการค้ำด้วยท่อนแขนนะครับแล้วก็ชกไปยังบริเวณใบหน้าผู้ต่อสู้ครับ ไม้ที่7นะครับมอนยันหลักนะครับ ก็เป็นการการป้องกันการชกจากผู้ต่อสู้โดยการถีบบริเวณลำตัวผู้ต่อสู้นะครับครับไม้แม่ไม้ที่แปดนะครับปักลูกทอย เป็นการป้องกันการเตะจากคู่ต่อสู้ โดยการใช้ศอกบริเวณหน้าแข้งหรือต้นขาคู่ต่อสู้นะครับ แม่ไม้มวยไทยที่5นะครับแม่ไม้ที่ให้ชื่อชื่อว่า ยอขอพุสุเมนนะครับเป็นการแก้เมื่อคู่ต่อสู้ชกหมัดตรง แล้วทำการแก้โดยการย่อตัวแล้วต่อยไปยังบริเวณใบหน้าคู่ต่อสู้นะครับ ซีเมนนะครับครับสำหรับแม่ไม้ที่ 6 ตาเห็นข้ามฟักนะครับเป็นการแก้การต่อยหมัดของผู้ต่อสู้โดยการค้ำด้วยท่อนแขนนะครับแล้วก็ชกไปยังบริเวณใบหน้าผู้ต่อสู้ครับ และไม้ที่7นะครับ มอนยันหลักนะครับ ก็เป็นการการป้องกันการชกจากผู้ต่อสู้โดยการถีบบริเวณลำตัวผู้ต่อสู้นะครับ ครับไม้แม่ไม้ที่แปดนะครับปักลูกทอย ป็นการป้องกันการเตะจากคู่ต่อสู้โดยการใช้ศอกบริเวณหน้าแข้งหรือต้นขาคู่ต่อสู้นะครับ